สำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการนำเสนอในส่วนของการบันทึกเสียง ของผู้บรรยายนะครับ รวมไปกับตัวไฟล์นำเสนอของเราด้วยนะครับ โดยวิธีนี้นะครับจะมีประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับที่จะเอาไฟล์ตัวนี้ไปแจกจ่ายให้กับผู้สนใจนะครับ โดยที่เราสามารถที่จะเปิดไฟล์นำเสนอของเราขึ้นมาเพื่อทบทวน การนำเสนอของผู้บรรยายได้เลยนะครับ โดยไฟล์ที่บรรยายเข้ามานะครับ ก็จะแทรกไปกับสไลด์ในแต่ละสไลด์นะครับ ก็วิธีการนะครับ ก็คลิกที่แผบเมนูสไลด์โชว์เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ไปที่ตัวเมนู Record สไลด์ตรงนี้นะครับ ก็คลิกเข้าไป สามารถที่จะคลิกเลือกได้นะครับว่าจะ เรคคอร์ดตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่า current slide นะครับที่เปิดอยู่ก็ทำการคลิก ก็จะขึ้นป๊อปอัพโผล่ขึ้นมานะครับก็ติ๊กเลือกนะครับ slide and animation timing narration and laser pointer นะครับก็คือติ๊กมาเลยนะครับก็ทำเป็นงันเป็น ตดูนะครับก็จะมีหน้าจอนะครับ recording มาเหมือนกัน สังเกตดูนะครับก็ตัวเวลาก็จะวิ่งไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวจะทดลองบรรยายดูนะครับเพื่ออัดเสียงนะครับ ก็คลิกสไลด์ต่อไป ครับสำหรับเนื้อหาในส่วนของ Microsoft PowerPoint นะครับ จะอธิบาย 3 ประเด็นหลัก ๆด้วยกันก็คือ หัวข้อแรกก็คือแนะนำเนื้อหาบทเรียน การจัดการสไลด์ การสร้างเนื้อหา การแทรกวัตถุในรูปแบบต่างๆ นะครับ แล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นการปรับปรับแต่งสไลด์สำหรับงานนำเสนอแนะนำเนื้อหาบทเรียน ก็จะมีหัวข้อการเลือกใช้งานโปรแกรมและการเรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆของโปรแกรมนะครับ ก็มีการเลือกใช้งานโปรแกรมส่วนประกอบ การใช้งานแถบริบบอนแถบเมนูไฟล์ การตั้งค่า แล้วก็การใช้ตัวช่วย Help นะครับ การสร้างสไลด์ใหม่การบันทึกและการเปิดปิดไฟล์งานนำเสนอนะครับเสร็จแล้วทำการกดปิด สังเกตนะครับ ตรงสไลด์ จะมีรูปลำโพงโผล่ขึ้นมาสำหรับสไลด์ที่เราได้บันทึกเสียงเอาไว้นะครับ สามารถที่จะกดเพื่อฟังดูได้ สังเกตดูนะครับ ก็ตัวเวลาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะทดลองบรรยายดูนะครับเพื่ออัดเสียงนะครับ ก็คลิกสไลด์ต่อนี่นำเนื้อหาบทเรียน ก็จะมี หัวข้อการเรียกใช้งานโปรแกรมและการเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมนะครับ ก็มีการเรียกใช้งานโปรแกรมส่วนประกอบ การใช้งานแท็บริบบอนแท็บเมนูไฟล์การตั้งค่า แล้วก็การใช้ตัวช่วยเฮลนะครับสำหรับเสียงบรรยายนะครับ อย่างที่บอกก็คือจะบันทึกเข้ามา ให้เราโดยอัตโนมัติ หรือเราจะดูมุมมองอนี้ก็ได้นะครับ สังเกตดูนะครับ ก็จะมีในส่วนของเวลา แสดงรายละเอียดมาด้วยในแต่ละสไลด์ตรงนี้ พร้อมด้วยเสียงที่เราใส่เข้ามาในรูปตรงนี้ ทีนี้ในกรณีที่เราต้องการจะลบ เสียงแล้วก็เวลานะครับ ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับ ก็คลิกที่เมนู Record เหมือนเดิมอ่ะก็จะมีปุ่มคำสั่งเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวเคลียร์ตรงนี้ เราสามารถที่จะคลิกเลือกเคลียร์คลิกเลือกเคลียร์นะครับ อ่า อันแรกก็เป็นเคลียร์เคเรนสไลด์ที่ใช้งานอยู่ หรือจะคลิกเลือกเคลียร์อ่า ตรงเวลาทั้งหมดตรงนี้ ข้างล่างนี้ก็เช่นกันนะครับ ก็คือมีเคเรนสไลด์กับทั้งหมด ก็ทำการคลิก สังเกตรูปลำโพงตรงนี้นะครับ ก็จะหายไป ตรงเวลาของเราก็หายไปเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกเสียงของผู้บรรยายประกอบสไลด์ไปด้วยนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่มีประโยชน์ค่อนข้างมาก สามารถนำสไลด์ไปทบทวนต่อได้เลยนะครับ